IT for English โมดูล6การเรียนรู้ภาษา ผ่านเกมและโลกเสมือน การเรียนรู้ผ่านเกม สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดรสริญญาคติยะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English ในโมดูลที่ 6 สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาผ่านเกมและโลกเสมือน เราไปชมกันเลยค่ะ I hunt monsters. Creatures that do not belong in this world. My name is Sylvia. One year ago, I lost my memory in an accident. My life in the Order is all I can remember. Everything before is but a blur. Still, the past has a way of catching up with you. จุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เกมคอมพิวเตอร์เป็นผลผลิตหนึ่งของความก้าวหน้าของการผสมผสานเทคโนโลยี หรือ Technology Convergent เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น ความแพร่หลายของการบูรณาการเกม เข้ากับการเรียนการสอนทำให้เกิดแนวความคิดด้านการเรียนรู้ที่เรียกว่า Game Based Learning การเรียนรู้ผ่านเกม Game Based Learning หรือ GBL เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้รับความรู้ โดยการสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนเอาไว้ในเกม และให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกม โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆ ผ่านการเล่นเกมไปด้วย การเรียนรู้ผ่านเกม เกิดจากแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้เช่น edutainment ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มาจาก education บวกกับ entertainment ความหมายก็คือการศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง นอกจากนี้ยังมีคำว่าเพลินซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มาจากคำว่า play บวกกับ learn ความหมายก็คือเล่นแล้วเรียนค่ะทำไมต้องนำเกมมาใช้อะเหรอคะ จากการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การเรียนรู้ผ่านเกมเป็นแนวการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจ ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะ หรือเราอาจจะพูดได้ว่า การเรียนรู้ผ่านเกม สามารถสร้างให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วม หรือ engagement และมีความสนุกสนานหรือ fun ได้ไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้หรือ knowledge การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ได้จริงเหรอ คำตอบก็คือ ได้ค่ะ หากเล่นเกมอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมทั้งทางสติปัญญา เจตคติ และทักษะปฏิบัติค่ะ เกมคอมพิวเตอร์ สามารถขยายโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียน ได้โดยการเรียนรู้จากการค้นพบ และสร้างความเชื่อมโยง สิ่งที่ค้นพบกับความรู้เดิม เพื่อให้สามารถเอาชนะเกมได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียน ไม่รู้สึกว่ากำลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ จะสร้างความคงทนในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มากกว่าการอ่าน และท่องจำ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ กลับมาใช้ใหม่ได้ในครั้งต่อๆไป และเป็นการต่อยอดทางความคิด โดยใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จินตนาการ และความสนุกสนาน สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่ผู้สอนต้องการ ลักษณะจินตนาการที่สร้างขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ จากการรับความรู้สึก และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ภายในเกม ไปเชื่อมโยงกับความเป็นจริงได้ การเรียนการสอนด้านปฏิบัติในบางครั้งไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไป ดังนั้น การใช้กิจกรรมผ่านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริง จึงเป็นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติที่ดีทางหนึ่ง เช่น การฝึกนักบิน ฝึกหัดโดยการใช้เครื่อง Cockpit Simulator ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้มากเท่าที่ต้องการ จนชำนาญโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ อีกทั้งยังสามารถบูรณาการ และรักษาทักษะให้มีความคงทนได้อีกด้วย นอกจากประโยชน์ที่กล่าวไปแล้ว การเรียนรู้ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ ยังช่วยด้านกระบวนการทางอารมณ์ หรือ emotional เกมช่วยสร้างอารมณ์ในเชิงบวก และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เกมอาจช่วยส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ให้กับผู้เล่นได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภท ยังช่วยในด้านการเข้าสังคม เช่น เกมแบบ co-playing หรือมัลติเพลเยอร์จะช่วยเสริมทักษะการเข้าสังคมได้ แม้ว่าจะอยู่นอกเกมแล้วก็ตาม การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไป แต่ก็ต้องเล่นอย่างเหมาะสม และไม่ใช้เวลากับมันมากจนเกินไปนะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเกมในประเภทต่างๆสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ